รูปแบบของบทความออนไลน์ ที่นิยมเผยแพร่กันอย่างมากในคังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์นั้น ส่วนมากมักเป็นเอกสารในรูปแบบของ PDF Portable Document Format ค่ะ ซึ่งเป็นฟอร์แมตเอกสารดิจิทัลรูปแบบหนึ่ง ที่พัฒนานะคะ เพื่อให้เน้นการคงสภาพของเอกสาร ให้สามารถเลขชมได้อย่างสะดวก โดยที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของการจัดหน้ากระดาษ หรือแม้กระทั่งการจัดพารากราฟของเอกสารนะคะ สามารถคงความเป็นเอกสารต้นฉบับได้อย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้นนะคะ เอกสารในรูปแบบของ PDF จึงเป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันอย่างมาก ในการเผยแพร่บทความออนไลน์บนทางสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ค่ะ PDF หรือ Portable Document Format เป็นรูปแบบของเอกสาร ที่ถูกพัฒนาขึ้นจาก Adobe หรือจากโปรแกรม Adobe Acrobat ที่มีคุณสมบัติสำคัญ 3 ประการ ดังนี้ค่ะ 1. ไฟล์ PDF นั้น มีขนาดของไฟล์ที่เล็กกระทัดรัด ตามชื่อตัว P ตัวแรก ที่ย่อมาจาก Portable เลยนะคะ ซึ่งทำให้ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์น้อย และสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทั้งการอัปโหลดและดาวน์โหลดค่ะ 2. ไฟล์ PDF นั้น จะเป็นการรักษาคุณสมบัติของรูปแบบต้นฉบับของเอกสารไว้ทุกประการ ทั้งรูปแบบอักษร การจัดแนวข้อความต่างๆทำให้ผู้เผยแพร่มั่นใจได้ว่า บทความต่างๆ นั้น จะมีรายละเอียดที่ถูกต้องสมบูรณ์แบบ เมื่อมีการเผยแพร่แล้วค่ะ และคุณสมบัติสุดท้าย ข้อที่ 3 ไฟล์ PDF นั้น เป็นรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน หรือสามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ ได้ ทั้งในการจัดเก็บ การอ่านหรือการเข้าถึงของไฟล์ โดยผู้ใช้งานทั่วไปนั่นเองค่ะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าไฟล์ PDF นั้น เป็นรูปแบบของเอกสารที่เหมาะสมในการเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือการแลกเปลี่ยนอย่างยิ่งค่ะ การสร้างเอกสารดิจิทัลในรูปแบบของ PDF สำหรับการสร้างเอกสารดิจิทัลในรูปแบบของ PDF นั้น สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้ค่ะ วิธีที่ 1 เป็นการเผยแพร่บทความที่มีอยู่แล้วต่ออีกทอดหนึ่ง หรือจากการสแกนเอกสารต้นฉบับ ซึ่งมักจะเป็นตัวเล่ม หรืออยู่ในรูปแบบของกระดาษ ให้เป็นเอกสารดิจิทัล ในรูปแบบ PDF นั่นเองค่ะ ซึ่งการสร้างเอกสารในรูปแบบของ PDF ด้วยวิธีการสแกนเอกสารต่างๆ จากต้นฉบับนั้น ต้องคำนึงถึงความละเอียดในการสแกนเอกสารด้วยนะคะ ควรตั้งค่าความละเอียดอยู่ที่ 300 dpi เพื่อให้ไฟล์ PDF ที่ได้นั้น มีความคมชัดที่ดี สามารถนำไปพิมพ์ได้ และต้องใส่ใจประเด็นความเอียงของเอกสารต้นฉบับด้วยค่ะ เพราะจะทำให้ได้เอกสาร PDF ที่ไม่สวยงาม และอ่านยากนะคะ สำหรับวิธีที่ 2 นั้น เป็นรูปแบบที่นิยมมากกว่า คือการสร้างบทความหรืองานเอกสารขึ้นมาใหม่ จากการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการสร้างงานเอกสาร เช่น โปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Microsoft PowerPoint หรือโปรแกรม Open Office นั่นเองค่ะ แล้วทำการแปลงหรือส่งออกเอกสารต้นฉบับ ให้อยู่ในรูปแบบของเอกสาร PDF ค่ะ การสร้างบทความออนไลน์ด้วยโปรแกรมต่างๆ แล้วทำการแปลงหรือส่งออกเป็น PDF นั้น ในที่นี้ จะขอยกตัวอย่างจากการสร้างงานเอกสาร PDF ด้วยโปรแกรม Microsoft Word หลังจากที่เราสร้างเอกสารบทความของเรา ด้วยโปรแกรม Microsoft Word เรียบร้อยแล้ว สามารถบันทึกเป็นไฟล์ PDF ได้ โดยไปที่ไฟล์เลือก Save As จะปรากฏหน้าต่าง Save As ขึ้นมาทำการคลิกเลือกประเภทของไฟล์ที่ต้องการบันทึก โดยเลือก Save As Type เป็น PDF ค่ะ หรือสำหรับโปรแกรม Microsoft Word บางเวอร์ชันให้เลือกที่ไฟล์ เราเลือกที่ Export เป็นไฟล์ PDF ค่ะ โดยเลือก Save as Type เป็น PDF ค่ะ หรือสำหรับโปรแกรม Microsoft Word บางเวอร์ชันให้เลือกที่ไฟล์เราเลือกที่ Export เป็นไฟล์ PDF ค่ะ เมื่อเราบันทึกเป็นไฟล์ PDF เรียบร้อยแล้ว เราสามารถใส่รายละเอียดของข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทั้งในส่วนของคุณภาพของไฟล์ PDF มีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบคือ คุณภาพระดับมาตรฐาน ที่เหมาะกับการเผยแพร่บนเว็บ หรือการพิมพ์ และระดับต่ำเหมาะสำหรับการเผยแพร่บนเว็บเท่านั้นค่ะ นอกจากนี้ ยังสามารถระบุผู้สร้างสารรค์ผลงาน และติดป้ายของข้อมูล หรือการแท็ก ว่าเนื้อหาในบทความนั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านใด ยกตัวอย่างเช่น บทความนั้นเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการศึกษา เราก็สามารถติดแท็กของข้อมูลได้ว่า คอมพิวเตอร์ทางการศึกษา เป็นต้นค่ะ การเผยแพร่เอกสารบทความใด ๆ ในคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์นั้น ควรแปลงเอกสารต้นฉบับ ให้อยู่ในรูปแบบของ PDF เพื่อคงความสมบูรณ์ของเอกสารต้นฉบับนั้นไว้ค่ะ โดยมีแนวปฏิบัติ ในการเตรียมเอกสารบทความออนไลน์ในรูปแบบ PDF ดังนี้ค่ะ 1. เอกสารต้นฉบับ ก่อนทำการแปลงหรือส่งออกในรูปแบบ PDF นั้น ควรสร้างในรูปแบบสไตล์ เพื่อกำหนดเนื้อหา Heading 1หัวข้อหลัก Heading 2หัวข้อรอง ให้เหมาะสมกับการใช้งานนะคะ 2. เอกสารต้นฉบับ ควรระบุข้อมูลเอกสาร Document Property หรือ Metadata ให้เหมาะสม เพื่อให้ได้เอกสารที่มี Metadata จากต้นแหล่งค่ะ 3. เอกสาร PDF ควรมีข้อมูลบรรณานุกรม เพื่อประกอบการสืบค้น และการให้ข้อมูลต่อระบบเชื่อมโยงต่าง ๆ ค่ะ 4. การกำหนดรูปแบบการแปลงหรือส่งออกเอกสาร PDF ให้เหมาะสม มีดังนี้ค่ะ เอกสาร PDF รูปแบบปกติ เพื่อการใช้งานทั่วไป เอกสาร PDF รูปแบบ Smallest File Size เป็นการสร้างไฟล์เอกสาร PDF ที่มีการลดขนาดไฟล์ เพื่อเผยแพร่และนำเสนอผ่านเว็บไซต์ เอกสาร PDF รูปแบบ PDF/A เพื่อการจัดเก็บเข้าคลัง โดยมีจุดเด่นคือ เอกสาร PDF รูปแบบ PDF/A เพื่อการจัดเก็บเข้าคลัง โดยมีจุดเด่นคือ เอกสารจะมีการฝังฟอนต์ การโอนข้อมูล Document Property เป็น PDF Property และรับประกันว่า สามารถเปิดเรียกดูได้ในอนาคตผ่าน PDF Reader ต่างๆ ค่ะ 5. การกำหนดเงื่อนไขการใช้เอกสาร PDF ให้เหมาะสมก่อนการเผยแพร่ เช่น สิทธิ์ในการคัดลอกข้อความ การสั่งพิมพ์ เป็นต้นค่ะ 6. การใช้ฟอนต์เอกสารดิจิทัลนั้น ต้องเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ปราศจากปัญหาลิขสิทธิ์ และหากมีการใช้ฟอนต์พิเศษ ซึ่งต้องไม่ผิดลิขสิทธิ์นะคะ ควรฝังฟอนต์ดังกล่าว ให้มากับเอกสาร PDF ด้วยทุกครั้งค่ะ